าวเก้าด้วย เอ้าเฮมาอีกครับผมเออหุุนยี่สิบไปเออยี่สิบสองไป อือหือสุดยอด เต็มคาราเบลหมื่นสองเลยเพื่อนเอ้ยช็อตนี้นะอือหือฟีสปินช็อตนี้เพื่อนบวกมาสองหมื่นแล้วครับ คำให้คำเตือน รายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปี ขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเฮ้ยอาไรครับผมกราบสวัสดีสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนาวันนี้ก็พบกับผมกับอีกแล้วนะครับกับไอ้หำแหล่นะครับผม กับเกมตามปกเลยครับ ผมไก่ชนคลั่งนนเพื่อนนะ มาครับมามา กับทุนที่เหลือจากเมื่อวานนะครับ 600 นิดๆ นะฮะ มาครับผม มา แล้วก็จะเล่นเลยนะเพื่อนก็สามารถเข้าไปอ่านทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะครับ กับพวกอัตราการจ่ายต่างๆนั้นเพื่อนนะกับทุน 642 มาดูว่าวันนี้เราจะบวกเท่าไหร่เพื่อนปล่อยออโต้ไป 10 ครั้งก่อนนะ มารุ้นกัน เปิดแรกเงียบเกียบเปิดที่ 2 ว่ายังไง ไม่มา เปิดที่ 3 มาสักหน่อยไม่เข้า อื้สแกตเตอร์ว่ายังไง สกัตเตอร์ว่ายังไงเปิดที่สี่มาเลยไหมอืมเปิดที่สี่สกัตเตอร์ได้ลุ้นเลยเพื่อนเพื่อนเอ้ยเอาเรื่องอืมไม่เข้านะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอืมไม่เข้าอีกแล้วเพื่อนโอ้โหไม่เข้าเลยเอ้าตัววายมาช่วยชีวิตดอกสุดท้ายเพื่อนเื่อนไปยาวๆอย่างนี้ขอแบบยาวๆ ขี่เข้ามาขี่เข้ามาเต็มแถวไปครับผม โอ้โหช็อตนี้เพื่อนๆเอ้ยเต็มคาราเบลไปเลยนะอืมดอกนี้เท่าไหร่ครับผมห้าพันเอ็ดครับเพื่อนๆเอ้ยสุดยอด นี่แหละเพื่อนๆ ใจไก่ชนคลั่งแล้วนะ มานี่เราจะเพิ่มเบ็ดไปเลยนะครับร้อยยี่สิบไปเลยไปครับผมออโต้สามสิบครั้งไปเลยครับผม วันยังไงวันนี้ก็ต้องบวก เพื่อนๆยังไงวันนี้ก็ต้องบวกนะ ขอสองหมื่นยังต่ำสองหมื่นยังต่ำ มา เสียงก็แทบแหบแห้งกันนิดนึงนะเพื่อนนะ อากาศเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนเก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมไม่เข้าแล้วอย่างเงียบแบบนี้สิไม่น่ารักเลยมามาไก่ขาวไก่ขาวไม่ลงมาอีกทีมาอีกทีมาไม่เข้าเลย เอ้าสแกตเตอร์จะหลอนอีกไหมสแกตเตอร์จะหลอนอีกหรือเปล่าอืมหลอนอีกแล้วเพื่อนๆเอ้ยใหม่ๆแร้วแหมน่าเสียดายเอ้ามาประตูสุดท้ายแกเพื่อนเอาเอาเอาไปครับฟรีสปินแปดครั้งไป มาดูกันครับเพื่อนมาดูกันจะเป็นอย่างไร มาไหมฮึบฮับฮึบฮับมันเปิดแรกมาไร้สวยเชียวเปิดสองมาตายอีกครับผม ไหลไปเคียวยาวดิคูณแปดไป จากนี้ บวกมาสองพันสี่เพื่อนๆไม่เป็นไรไปกันต่อ อีกหกครั้งครับผม เอามาไก่ขาวลงมา เอาได้ไก่ม่วงมาก่อน อืไม่มีตัวเชื่อมนะคูณขึ้นไปสูงเลยสิบสองแล้วผมคูณสิบสองไปแล้ว นี่ สวยสวยเออมา อีกแม่อุตส่าห์ได้คูณสิบสี่นะ บวกอีกสองพันเอ็ดครับผมแม่เออมาอีกสองครั้งเพื่อน จะอยู่หรือจะไปเออมามาไก่ขาวก้าวด้วยเอ้าเทมาอีกครับผมเออหุ่นยี่สิบไปเออยี่สิบสองไปอือหือสุดยอดเต็มคาราเบลหมื่นสองเลยเพื่อนๆเอ้ยช็อตนี้นะอืฟรีสปินช็อตนี้เพื่อนบวกมาสองหมื่นแล้วครับ สบายใจแล้วเพื่อนๆฟรีสปินรอบนี้ผมสบายใจแล้วนะไปครับผมไปกันยาวๆไปกันยาวๆเลยอย่างนี้ มาอีกอีกสักดอกมาอืมมาอืมเสียงอะเสียงเราอะเสียงเราตื่นเต้นโอ้โหคนไก่ขาวแถวสองไม่ลงนะอืมอืมเอาตัววายมา ตัววายมาอีกไหมเออก้าวมาอีกอืมหมดก่อนนะมาอีก มาอีกขออีกฮึบอีกอืมไม่ลงเลยนะเพื่อนๆนะอืม ออโต้หมุนมา ปล่อยไปอีกสักสิบครั้งเพื่อนมาดูกันจะเป็นอย่างไรเพื่อนมาไหมสิบครั้งนี้จะมาไหมเงียบไปเลยเพื่อนเออตัววายมันต้องอย่างนี้ มันต้องอย่างนี้มาอีกมาอีกมาอีกโอ้ตัววายลงขาไก่เต็มช่องไป ตัววายลงไม่เออนั่นแหละ ยาวๆเออ ช็อตนี้เท่าไหร่เพื่อนเอ้ยช็อตนี้เท่าไหร่ช็อตนี้เท่าไหร่โอ้ยหมื่นเอ็ดเพื่อนเอ้ยมีแหละไก่คลั่งครับเพื่อนๆเขาเรียกว่าไก่คลั่ง ไปไปมาอีกไหมมันมันใช่อยากได้สักครึ่งแสนเพื่อนๆขออีกสักสิบครั้งแล้วกันนะ อีกสักสิบครั้ง อยากได้สักครึ่งแสนมาสิ หน่อยมาหน่อย อย่างเงียบอย่างนี้ เออมันมาอย่างนี้หน่อยมาอย่างนี้หน่อยเออไก่ขาวเต็มช่องไปอืมมาอีกสองพันหกครับผมไปกันต่อคันั่นอีกสี่ครั้ง อืมมาเก้ามาเออเฮมา อืมไก่ขาวมาครับผม มันทั้งนี้ครึ่งแสนจะได้ไหมอืม นิดเดียวเลยนะเพื่อนนะ ได้มาอีก 2,500 ครับผมไปกันต่อครับอีก 2 ครั้ง อ่าเจมา อือืออีกสักครั้งเต็มช่องปันลันแปะหูออโต้ผมก็หมดแล้ว อ่ะผมว่าผมจะพอเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมมา ไปหลีหน้ากันนิดนึงนะครับ ผมมากบวกมา 37,000นะเพื่อนๆนะ เราจะถอนไปเลยนะครับผม ถอนไปเลย 37,000นะเพื่อนๆ โอเคนะครับผมป้ายถอนไปเลยครับผม เรียบร้อยสิครับอย่างนี้อะไรครับผมผมก็ไม่ ไม่แนะนำให้เพื่อนคนไหนมาเล่นตามนะครับผมก็เล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นนะครับ ส่วนเพื่อนคนไหนอยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับง่ายๆนิดเดียวเลย่อนแค่ กดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะครับผมมาแค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมได้แล้วนะครับมีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะะยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมมีกัสวัสดีครับบายบาย